ประเภทของสื่อเสียง การบันทึกเสียงลงเทปบันทึกเสียงหรือ audio tape เทปบันทึกเสียงเป็นวัสดุประเภทโพลีเอสเตอร์ ซึ่งมีความเหนียวสูงทนทานต่อการดึง ไม่ยืดไม่หดได้ง่าย มีความกว้างและความหนาแตกต่างกัน การฉาบผงบันทึก ด้านหนึ่งของเทปฉาบด้วยผงบันทึกได้แก่สนิมโครเมียม หรือโครเมียมออกไซด์ CrO2 และผงโลหะ หรือเมทัลลิก หากเป็นเฟอริกออกไซด์ FeO2 เทปที่คุณภาพดีก็จะฉาบด้วยผงโลหะ เช่น ผงเหล็กหรือผงโครเมียม ผงสนิมโลหะหรือผงโลหะเหล่านี้ เป็นสนิมหรือผงเหล็กที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้ผงสนิมหรือผงโลหะที่ละเอียดอ่อนทำให้อนุภาคปรมาณู อะตอมิกพาร์ติเคิลที่ถูกฉาบบนเทปมีความคงทนและตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กได้เป็นอย่างดี เพื่อรักษาคุณภาพของเสียงให้คงอยู่ และมีการสูญหายของเสียง หรือ drop out น้อยที่สุด ขนาดและความหนาของเทปบันทึกเสียง เทปบันทึกเสียง จำแนกเป็นแบบม้วน แบบกล่องหรือแบบ c a r t r i d จและแบบตลับหรือแคสเซ็ตเทปแบบม้วนเป็นเทปบันทึกเสียงที่บรรจุลงในม้วนพลาสติก ม้วนอลูมิเนียม หรือม้วนเหล็กกว้าง1ส่วน4นิ้ว มีความยาวขึ้นอยู่กับความหนาของเทป ในการบันทึกเสียงเพื่อทำแผ่นเสียงออกอากาศ หรือผลิตเทปตลับจำหน่าย ก็ต้องบันทึกด้วยความเร็ว7เซน1ส่วน2 IPS และ 15 IPS บางกรณีอาจต้องบันทึกด้วยความเร็ว 30 IPS ในสมัยก่อนเทปบันทึกเสียงที่ใช้ตามบ้าน เป็นเทปบันทึกเสียงแบบม้วนที่ใช้ความเร็ว3เศษ3ส่วน4 IPS และ7เศษ1ส่วน2 IPS เทปแบบกล่องหรือ cartridge เป็นเทปบันทึกเสียงที่มีความกว้าง1ส่วน4นิ้ว เช่นเดียวกับเทปบันทึกเสียงแบบม้วน แต่บรรจุไว้ในกล่องขนาดใหญ่ที่มีม้วนส่งและม้วนรับอยู่ในตัว หมุนเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องเป็นแบบลูปด้วยความเร็ว3เศษ3ส่วน4 IPS บันทึกเสียงได้ถึง8ร่องเสียง ข้างละ4ร่องเสียง ึงทำให้บันทึกแบบสเตอริโอได้ เทปแบบกล่องหรือคาร์ทริชเป็นเทปบันทึกเสียงที่มีความกว้างเศษหนึ่งส่วน่นิ้ว บันทึกเสียงได้ถึง8ร่องเสียง ข้างละ4ร่องเสียง จึงทำให้บันทึกแบบสเตอริโอได้ เทปบันทึกเสียงแบบนี้สมัยหนึ่งใช้เพื่อการบันเทิง บรรจุเพลงเพื่อเล่นในรถยนต์ ตอนหลังใช้บันทึกสปอตโฆษณาเทปแบบตลับหรือเทปแคสเซ็ตเป็นเทปที่มีความกว้าง1ส่วน4นิ้ว บรรจุไว้ในตลับขนาดเล็กที่เรียกว่าคาร์ทริชมีม้วนส่งและม้วนรับอยู่ในตลับเดียวกัน มีความยาววัดด้วยเวลาเป็นนาที เทปแบบตลับหรือแคสเซ็ตแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ C60 ความยาว 60 นาที หน้าละ 30 นาที C90 ความยาว 90 นาที หน้าละ 45 นาที C120 ความยาว 120 นาที หน้าละ90นาที เทปบันทึกเสียงแบบตลับยังจำแนกเป็นแบบธรรมดากับแบบเล็ก หรือมินิแคสเซ็ตซึ่งใช้เทปที่มีความกว้างเท่ากับเทป บันทึกเสียงแบบแคสเซ็ตแต่บรรจุลงตลับที่มีขนาดเล็กกว่า ใช้เทป สั้นกว่า แต่ใช้เวลาเล่นเท่ากัน เพราะใช้ความเร็วเพียง 15 ส่วน 16 IPS เท่านั้น แต่คุณภาพเสียงยังดี เพราะเทคโนโลยีการผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น การบันทึกเสียงแบบเชิงกล การบันทึกเสียงที่ใช้วิธีการสั่นสะเทือนของเสียงเป็นนกลไก บันทึกเสียงลงวัสดุบันทึก และให้ผลของการสั่นสะเทือนที่บันทึกไว้แล้ว มาทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงขึ้นใหม่ ได้แก่ การบันทึกลงแผ่นเสียง แผ่นซีดีดีวีดีบลูเรย์ memory card และ SD cards การบันทึกเสียงแบบเชิงกลแบบบันทึกเสียงลงกระบอกเสียงแผ่นดีบุกทรงกระบอกหรือแกรมาโฟน เป็นวัสดุบันทึกเสียงยุคแรกที่โทมัสอัลวาเอดิสันได้ประดิษฐ์ขึ้น ผลิตจำหน่ายในช่วง พุทธศักราช 2470 ถึง 2490 เมื่อได้มีการค้นพบวิธีการใช้จานเสียงมาแทนกระบอกเสียง การบันทึกเสียงลงแผ่นครั่งหรือแผ่นพลาสติกวงกลม หรือจาน เป็นพัฒนาการขั้นที่ 2 ต่อจากกระบอกเสียง โดยใช้แผ่นดีบุกหรือโลหะอย่างอื่น รับการจอเสียง แล้วจึงนำไปพิมพ์ลงบนแผ่นเสียงที่ทำด้วยครั่ง พลาสติก หรือวัสดุผสมอย่างอื่น ที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไป แผ่นเสียงจะมีขนาดและมีความเร็วเป็นรอบต่อนาที ลักษณะแผ่นบันทึกเสียง แผ่น 5 นิ้วมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ความเร็ว 45 rpm เรียกว่าแผ่นซิงเกิล แผ่น10 นิ้วหรือแผ่นครั่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ความเร็ว78 rpm เป็นแผ่นรุ่นเก่าสุดที่บันทึกเสียงศิลปินรุ่นก่อนๆ แผ่น 12 นิ้วหรือลองเพลย์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ฟุต ความเร็ว33เศษ1ส่วน3 rpm เป็นแผ่นเสียงขนาดมาตรฐานที่ยังใช้กันอยู่ทุกวันนี้ แผ่น 12 นิ้ว หรือลองเพลย์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว ความเร็ว 16 rpm ใช้สำหรับการบันทึกแสดงโอเปร่า การบรรเลงดนตรี หรือการบันทึกสุนทรพจน์การบันทึกเสียงลงแถบพลาสติก การบันทึกเสียงลงแถบพลาสติกเป็นการบันทึกเสียงลงแถบพลาสติกแบบม้วนกลม โดยมีเครื่องบันทึกเสียงที่ใช้เข็มบันทึกเสียงแบบสั่นสะเทือนเหมือนระบบบันทึกเสียงในยุคแรก การบันทึกเสียงแบบนี้มีเฉพาะใช้เครื่องบันทึกความทรงจำ เมื่อจะถอดเสียงเพื่อพิมพ์ลงเครื่องพิมพ์ดิจิตหรือคอมพิวเตอร์ เลขานุการจะนำแถบพลาสติกเข้ามาใส่ในเครื่องถอดเสียง ใส่หูฟัง เท้ากดเครื่องควบคุมให้เครื่องเดิน หยุดรีวิยนฟอร์เวิร์ดได้เหมือนเครื่องบันทึกเสียง การบันทึกเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิวัฒนาการของการบันทึกเสียงเชิงกลในส4รูปแบบคือ การบันทึกเสียงลงแผ่นเสียงโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกเสียงลงเส้นลวด การบันทึกเสียงลงเทปซีดีดีวีดีบันทึกเสียง และการบันทึกเสียงด้วยแสงเลเซอร์ลงแผ่นซีดี การบันทึกเสียงลงแผ่นเสียง โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการนำการสั่นสะเทือนไปเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อนำไปขยายเสียงให้ชัดเจนขึ้น และมีการบันทึกเสียงเป็นแบบสเตอริโอที่มีการแยกเสียงออกเป็น 2 ทิศทาง การบันทึกเสียงลงเส้นลวด เป็นการใช้เส้นโลหะที่มีความเปลี่ยนแปลงสภาพแม่เหล็กสูงมาบันทึกสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ไม่เป็นที่นิยม และหายไปเมื่อมีการประดิษฐ์เทปซีดีดีวีดีบันทึกเสียงขึ้น การบันทึกเสียงลงเทปบันทึกเสียง เป็นการบันทึกเสียงลงเทปบันทึกเสียง มีทั้งการบันทึกเสียงแบบแอนะล็อกและแบบดิจิตอลในรูปแบบเสียงดิจิตอลหรือดิจิตอลออดิโอเทป DAT หรือบันทึกลงแผ่นบันทึกคอมพิวเตอร์หรือดิสเกตการบันทึกเสียงด้วยแสงเลเซอร์ลงแผ่นซีดีเป็นการบันทึกเสียงที่มีการแปลงคลื่นเสียงเป็นคลื่นไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นระบบตัวเลขหรือดิจิตอลก่อนเพื่อบันทึกลงเทปบันทึกเสียง แล้วจึงนำไปแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณเลเซอร์เพื่อบันทึกลงจานพลาสติก หรือเรียกว่า compact disc หรือซีดี compact disc